ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ ผมจัดไปชุดใหญ่ไปครับพี่เพื่อนๆนะ ขอจำแจมมาขอจำแจมลักกี้พิกกี้ไปเดี๋ยวหมุนหมุนมือกันขำๆสักนิดนึงนะ เดี๋ยวค่อยจัดฟรีกันเลยนะครับผม อย่าไปหยอง อย่าไปหยองเดี๋ยวฟรีมาแน่นอน มา จัดฟรี กันเลยดีกว่าเพื่อนไม่รอช้าละ ไม่รอช้าละโอ้โหแต่ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหขาดสามบาทมาเดี๋ยวหมุนหมุนคำำไปเดี๋ยวน่าจะได้แล้วนะมั้นะขอนิดนึงได้ไหมขอห้าร้อยยี่สิบห้าบาทได้ไหมหรือว่ามันจะลดให้กูเรื่อยๆวัเนี้ยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย กูขอนะสิบกว่าบาทเนี่ยเอาหน่อยเชอรี่ว่าไงเพชรก็ได้มาโอ้โหไม่แตกให้กูสักตัวเออมา ว่าไงว่ายังไงล่ะครับคูณสองหมับเข้าให้สองบาทเอามาทำไมกูจะเอาสิบบาทโอ้โหไม่ได้มาเพื่อนเบ็ดหกแล้วกันปะเบ็ดหกแล้วจัดฟีเจอร์ดีกว่าใจเลยมันเริ่มร้อนแล้วไงไว้รุ่นใจร้อนนะครับมานำมาจัดไปครับผมขอแจมแจมนะหมูนะหมูขอแจมแจมนะหมูรู้สึกว่าเริ่มไม่แจมแล้วนะ เออเพชรมางี้สวยงามแล้วมาพร้อมกับเลมอนด้วยไงแล้วไปยังไงต่อไหลหรือเปล่าเอมาต่องี้ก็สวยงามอารามแท้แลตะลึงนีค่ะจับไปสวยอู้แล้วไหลต่อแบบไม่รอช้า แล้วมันไหลต่อแบบไม่รอช้าผมจังหวะนี้นะเออมาดีแล้วเว้ยมาดีแล้วเว้ยตรงมาดีแล้วเว้ยจัดไปครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องรางวัลก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกมาแล้ว 123บาทนะเพื่อจังหวะนี้ลุยกันต่อเจ้าหมูลุยกันต่อ ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ไปหมดไว้ได้เลยนะเพื่อนนะสมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นรับทูวอลเล็ตกันด้วยนะครับ จัดไปเพื่อนต้องรีบตามมาเลยนะจังหวะเนี้ยมาแต่พทั้งหมดสิบบาท กูซื้อไปเท่าไหร่วะเนี่ยกูซื้อไปสี่ร้้อยหาสิบไม่ใช่โอ้โหน่าเฟะเลยเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันหัวล้อแล้วเพื่อนลืมไม่ไหวแล้วผม ดีใจได้แป๊บเดียวลืมไปว่าซื้อไปสี่ร้อยนะ แต่งไปให้กูสองร้อยไอ้เช็ดคก โอ้โหแดกกูยับเลยลากี้พิกกี้เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เต็มกราวอยู่ดอกนี้แล้วไปอุ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวแล้วขอยตัวนึงขอยตัวนึงเข้าพีเกมมาขอยตัวนึงเท่านั้นมับมับอะไรวะนะไม่มีทรงเลย ไม่มีทรงเลยครับผม จัดไปชุดใหญ่ประพริบ ดูมันไหลเลยดูมันไหลนี่นอกฟรีนะนี่นี่มันไหลนอกฟรีนะนี่ทำไปเล่นไปเอาเรื่องอยู่นะนะจัดเบ็ดยี่ไปเลยแล้วกัน มาวัดใจกันไปเลย วัดใจกันไปเลยไม่หมดก็อดมีอยู่สองอย่างว่ายังไงกันต่อครับผม รู้สึกว่าจะเริ่มเงียบอีกแล้ว เบ็ดยี่จะจะหมดไหมวะเนี่ย ชิบหายละ รู้สึกว่าเริ่มไม่สวยแล้วเพือนรู้สึกได้กินตูตูนะ กินตูตูมาแตกลายผมจังหวะนี้โอ้โหวายวายเต็มไปหมดแต่ไม่แตกให้กูสักที แต่ยากแต่เย็นนะมึงเนี่ยแต่ยากแต่เย็นในหมู เริ่มแล้วเพื่อนเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลลงแล้วทุนกูเนี่ย ไปวันวันไปเลยแล้วกันเผื่อมันจะพลิกกลมพลิกเกมขึ้นมาบ้างนะครับนะ เผื่อมันจะพลิกกลมพลิกเกมขึ้นมาบ้างนะครับผม ทึบโอ้โหเหลือสามสิบบาทว่าไงหมับเขาให้ โอ้โห พี่เกมไม่ละมึงเหลือสิบห้าบาทมา วัดวัดไปเลยวัดวัดไปเลย เหลือหกบาทสุดท้ายก่อนจะหมดตูดหกบาทสุดท้ายว่ายังไง ผมจังหวะนี้หมับเขาให้เรียบร้อยหรือเปล่า ยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะยังได้อยู่หกบาทก็จัดไปให้หมดจัดไปให้โอ้โหแล้วมันยังได้ให้กูอีกนะ คือมึงจะให้กูพีเกมไม่ได้เลยใช่ไหม อ่ะมึงเอาไปให้หมดไป